โปรแกรมสำหรับสร้างสื่อนำเสนอที่ผู้สอนนิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่อยู่บนเว็บไซต์ Web-based Presentation Media ทำให้ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้สอนสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในคลาวด์ มื่อต้องการใช้สื่อนำเสนอ ก็สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากคลาวด์มาใช้สอนได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ devices เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งโมดูลนี้จะแนะนำสื่อนำเสนอ 2 โปรแกรม คือ p r e z i และ p o w t o o โดย p r e ี่เป็นโปรแกรมออนไลน์ ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาในลักษณะให้เห็นมุมมองภาพรวม ซูมเข้าไปในรายละเอียด และนำเสนอเนื้อหาแบบไม่เป็นเส้นตรงได้ทำให้การนำเสนอน่าสนใจ และมีความยืดหยุ่นมากกว่าการนำเสนอแบบเส้นตรงด้วย PowerPoint ข่าวตูนเป็นสื่อนำเสนอเนื้อหาในลักษณะภาพเคลื่อนไหวที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และสวยงาม ทำให้ผู้สอนสามารถสร้างสื่อนำเสนอด้วยตนเองได้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสองเครื่องมือ นับว่ามีประโยชน์สำหรับผู้สอนในการสร้างสื่อนำเสนอที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ ทุกคนสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม p r e z ่และ p o w t o o n ได้ตามลิงก์ที่ปรากฏ และขอให้สนุกกับการสร้างสื่อนำเสนอครับ